ไปดิกันไกลต่อ เอ้า คูณไปนะครับทุกคนตกต่อเย็ดเท่ เอาละครับทุกคนสวัสดีนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมรีวสแลปกันนะครับ เกมเป่ายิงฉุบนะครับ AMB สล็อตนะเพื่อนๆวันนี้จัดงบมาที่ 100 บาทนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะฮะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับ มา เกมนี้ขั้นต่ำของมันเบ็ดละ โอ้โห5บาท งบ 100จะพอปะวะ ต่ำสุด 5 บาทนะครับ สูงสุด 2,000 2,000นะครับ 2,000อ่าพอกดปุ๊บ 5 บาท โอเคนะ มันไม่ไม่ยากนะ เกมนี้เล่นง่ายๆเลย เกมที่แบบสิ้นคิดที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเล่นมานะครับ ก็คือมีให้เลือกคอร์สกระดาษกันไกแล้วก็ให้แรนดอมนะฮะมาครับเริ่มกันที่ตาแรกเลยขอเริ่มที่กระดาษไปเลยครับ ต้องกดคอนเลยนะ กดเลยไม่ได้นะ ชนะแล้วครับเป่าไปดิอุ้ยหน้าหายหน้าหายเน็กลาวนะครับเฮ้ยมีลาวทูด้วยได้ 15 บาทเลยนะเพื่อนๆลาวทูคูณ3นะครับเลี้ยงแม่งเลยคอนกันไกนะครับ ไปอ้าวชนเฉย โอ้โห ชนหน้าเยิน อ้าว ยังอยู่ที่คูณสามนะครับ ยังอยู่ที่คูณสามนะ ไป ไปกันต่อกันไกล ชนอีกแล้ว เฮ้ยมึงรู้ใจกูปะวะอ้าวหมุนมาที่กระดาษครับอ้าแพ้ทางนั้น จบดี โอ้โห เหมือนรู้ใจอะคูณสามไปไม่ได้นะครับ เริ่มที่กระดาษเหมือนเดิมครับ โอ้ น่าเบื่อว่ะ นะกระดาษเหมือนเดิม ชนะแล้ว เรียงครับเรียงเรียงเรียงหน้าหงายไปหน้าหงายไป อยากรู้อะว่าคูณอันที่8อะคูณ8อันที่3อะมันจะได้น่ะหน้าเยิ้มแล้วอะอ้าวชนะรอบ2คูณ3มรอบสิบาทครับหน้าเยินแล้วครับเพื่อนๆหน้าเยินแล้วได้ 20 แล้วครับกันไกลต่อ ไปดิกันไกลต่อ เอ้า คูณ8ครับทุกคนตกโต๊ะเย็ดเท่ ตกโต๊ะตอนนี้ได้กำไรอยู่ 50บาทแล้วครับ เริ่มที่กระดาษกันต่อ เริ่มที่กระดาษกันต่อ ทางนี้กำลังมาดีไปครับ ต่อเนื่องเน็กลาวครับคูณ3ครับ เฮ้ยเกมแม่งเล่นแบบสิ้นคิดจริงๆ โคตรสิ้นคิด พอเราแพ้นะฮะโดนตบไปเริ่มที่คูณหนึ่งใหม่ ขอเริ่มที่กระดาษเหมือนเดิม แพ้อีกแล้ว ยังไม่อัปเดตนะ ขอยูเบ็ดห้านะครับ รู้สึกเบ็ดห้าก็ขึ้นยากแล้วนะ ไปถอนสติตรงสติติ นะครับ ขอไม่ดูนะ ไม่ดูนะครับ สถิติตรงนี้นะ ถ้าเพื่อนๆอยากดูก็ดูได้ แต่ผมไม่ดู เล่นแบบมั่วซั่วเอานะครับ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ เว็บตรงนะ ไปที่เมนเป็นแรกเท่านั้นนะครับ รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะ ไปเลย เป็นระบบออโต้นะครับสำหรับอาชิกใหม่นะครับ คูณ 8 มาแล้วทุกคนกันไกกันไกเสือบชนอีกเจ็ดแค่กันไกย้ำไป โอ้โหแพ้ห้าไปกระดาษว่ะโอ้โห แม่งไม่ตกโต๊ะว่ะเริ่มใหม่ กระดาษเริ่มใหม่ ไปโอ้ตอนนี้กำไรเท่าไหร่วะ ตกโต๊ะสองรอบกำไรอยู่แค่3าบาทเองเหรอ แม่งเริ่มเสมอกับแพ้แล้ววะกระดาษยาวๆไปเลยดูดิอ่ะเสมอแล้วอ่ะกระดาษอีกเสมออีกแล้ว กระดาษอีกมีเสมอกบแพ้ว่ะอ่ะกระดาษ ให้กูชนะบ้างเถอะอ่ะกูลองแรนดอมแล้วมีเสมอกบแพ้ าแรนดอมไป นี่แรนดอมแล้วนะอาแรนดอมอีกอย่าบอก แรนดอมแต่ขอน่ะ เฮ้ย อีกรอบนึง กลัวไม่ใช่แล้ว ออกแต่คอนอารนดอมอีกสี่รอบแล้ว อ๋อ ออกกระดาษแล้วนะครับ โดนแพ้ ายแบบนี้แพ้ดิ อ่าอัปเดตเลยละครับ เริ่มจากกันไกลมหากระดาษบ้าง เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางนั่งเริ่มรู้แล้วว่ะ อ่ะ ขยับไปเรื่อยๆเออ ขยับไปเรื่อยๆกว่าจะตบได้ เย็ดเค เน็กลาวครับ คูณ3ครับทุกคน คูณ3กระดาษต่อเนื่อง โอ้ร้อยสิบบาทนะครับทุกคน เริ่มที่กันไกลใหม่ แพ้ฮขึ้นยากว่ะเป็นเกมโง่ๆสิ้นคิดแต่ขึ้นยากอยู่นะ ดูดิ น้ำลงอ่ะ เออคูณ3ครับคูณ3 ถ้าได้คูณ8ทีนึงมึงก็กลับมากำไรอ่ะ เออ คูณ3มา คูณ8ไหมคูณ8ไหมเอาอะไรดีขยับไปกระถาแล้วกันเนาะ เนาะกระดาษแล้วกันเนาะโอ้โหชนอีกอ่ะหมุนมาหากันไกล โอ้โหชนอีกอ่ะค้อน ชนอีก โยกกลับโยกกลับโยกกลับไปกันไกลโอ้โหแม่งออกค้อนเหมือนหรูอะไม่ให้คูณแปดก็บอกคือเริ่มจากซ้ายไปขวาบ้างอะโดนดิ อะขอสักดอกหนึ่งที่แบบจัง ๆ อ่ะ โอ้เล่นกระดาษเริ่มไม่เข้าอ่ะ ตาละยี่แม่งเลย เริ่มขวาไปซ้าย โอ้โห พออัพเดตแม่งโดนอย่างเดียวเลยว่ะเพื่อนๆ โอ้โห แม่งออกถูกหมดอ่ะ เกินไป อ่ะย้ำค้อน โอ้โหเสมออ่ะคุยร้อนว่ะกู ร้อนจริงร้อนจริงเอามั่วแล้ว เอออ่ะคูณสามเข้าหน่อยนะ จะเล่นคอนจะเล่นคอนเข้าหน่อยนะกลับมาหน่อย กลับมาหน่อยเออ ขอคูณแปดรอบนึงคูณแปดถอดเลยอ่ะได้คูณแปดรอบนี้ถอดเลยย้ำคอนโอ้โหเสมอไงดี ไงดีกันไก่แล้วกัน โอ้โหเสมออีก ขอหน่อยเถอะคูณแปดอ่ะคอน เออต้องงี้ ต้องงานต้องงี้ ตกโตสักทีเถอะมึง240 โอเค โอเคแล้วครับทุกคน งบ 100 เล่นเกมรีวสแลปนะครับ ตอนแรกกะจะมารีวิวนะ ไปไปมามาหัวร้อนเอง แต่อย่างน้อยวันนี้ก็กำไรอีกแล้วนะครับงบ100กำไร 260 บาทนะครับสำหรับเกมเป่ายิงฉุบนะ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะไปที่เม้นปักหมุดเลยนะครับ เป็นเว็บตรงนะครับผม ก็ทักหาแอดมินก็ได้นะครับรับโปรรับหรือว่ากดรับหน้าฝากได้เลยนะเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้เลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ไม่ไปต่อแล้วนะครับ หัวเริ่มอุ่นๆนะ ขอบคุณทุกคนนะครับ บ๊ายบายครับผม